โอเคผมขอกราบสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะผมมาวันนี้เราจะเล่นเกมมาจองเวสภาค2ของเกมนี้ค่ายพีจีเช่นเคยนะผม มา เริ่มต้นกันเลยนะครับผมเข้ามากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม และแล้วในวันนี้นะผมก็ตรงกับวันที่5ธันวานะผมวันพ่อผมอย่าเริ่มไปไหว้พ่อด้วยนะเออไหว้ไหว้พ่อเสร็จแล้วก็อย่าขอพรมา ผมจะได้มาปั่นแล้วก็ได้กันนะครับผมแต่ที่นี้ผมไม่ขอพรก็ได้อยู่แล้วนะจ๊ะ ขอคที่สี่พันนะผมมาดูกันว่าเราจะแตกไปขนาดไหนนะ เออ มาผมไปแล้วผมปัดเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆผมปัดเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆเบ็ดไหนที่ว่าโหดเราใส่ไปเลยเบ็ดไหนที่ว่าโหดเราใส่ไปเลยเบ็ดร้อยว่าไงเบ็ดร้อยว่าไงสแกตเตอร์จะคือสายลักสีแดงสองละอันนั้นอันหน้าเห็นไหมสายลักสีแดงอันหน้าคือมาจองเวส ที่จะเข้าฟรีสเปนหรือฟิวเจอร์นั่นเองผมโอเคผมท่านผู้ชมก็เข้ามาสังเกตการเดินแบบของผมนะ การเล่นของผมนั้นจะเล่นไม่อยู่เฉย การเล่นของผมนั้นจะเล่นไม่อยู่เฉยผม การเล่นเป็นผมนั้นจะขยับเบ็ดต่อไปเรื่อยๆจะขยับเบ็ดต่อไปเรื่อยและแล้วก็เข้ามาโอ้โหสองร้อยสี่เข้าไปเลยหมาผมใส่กันไปยาวๆเลยครับผมงานนี้สองพันห้าแล้วไงต่อโอ้โหตั้งแต่โอ้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่แล้วไง โอ้โหเกิดมีเชื่อมต่อนะเป็นเรื่องแน่นอนผมผู้ชม อยู่ที่เบ็ดสี่สิบอยู่นะครับผมตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่เบ็ดสี่สิบอยู่นะ มาดูกันเลย ปั่นกันไปยาวๆผม จะได้ยังไง เดี๋ยวก็รู้จะได้ไงเดี๋ยวก็รู้โอ้โหมานี่ร้อยยี่สิบมายังไง เฮ้ย โอ้โหสามร้อยยี่สิบแล้วก็โอ้โหแถวพันสองเฮ้ย แล้วไปอีกสี่ร้อยยี่สิบแล้วยังไง อีกร้อยแปดสิบแล้วก็ โอ้โหสี่พันห้าร้อยไปครับผู้ชมหรเชื่อเออเฮ้อ ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับ ผมสำหรับในอาทิตย์ต่อไปเกมนี้ก็แตกความที่เรียบร้อยครับผมอยู่ที่เป็นสิบสิบถ้าผมลองตามกันมาดูนะจ๊ะลองตามเข้ามาดูกดตามกันที่ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้ามา คอมเมนต์แล้วก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้ผมสมัครสมาชิกใหม่ต้องบอกเลยว่าอัตราการแตกเนี่ย มีถึง 60ถึง85%เลยทีเดียว ไม่เชื่อก็ลองเล่นกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผม พวกกันวันนี้จะมาเล่นอะไรโชว์อีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโอ้โหก็ยังเข้าครับผมไยเชื่อมนนี้โอ้โหมาอีก300 แล้วไงต่อต่อเนื่องไหมโอ้โหไปละจ้าไปบ่ายจุ๊บจุ๊บโอ้โหยังเข้าไปละ